ส่งน้องป่านนี้ก็ยังไม่หาก็ยังมีใครเป็นยาใจเป็นคนเดิมช่วยคุยกันความเหงาเวลาที่เห็นผู้เดินจีเหมือนกัน ฉันเู้รอเธออยู่ไที่กล้อมเวลาหัวใจก่อนที่ฉันจะกลายเกินไปอยู่ไหม